ค่ะ ประวัติศาสตร์ยุโรปเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ยุโรปโดยสังเขปนะคะ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เหตุการณ์สำคัญต่อสังคมโลกนะคะ มีผลกระทบต่อสังคมโลกในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของประเทศมหาอำนาจ ในแต่ละยุค แล้วก็มีอิทธิพลต่อประเทศไทยนะคะ ตั้งแต่รัฐชาติถึงปัจจุบันค่ะ ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่ศึกษาในรายวิชานี้นะครับ ก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่า เนื้อหารายวิชานี้นำเสนอถึงบทบาทความสัมพันธ์ของยุโรปกับประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับ ซึ่งในวันนี้ก็คงเป็นโอกาสอันดีที่จะขอให้อาจารย์ได้ขยายความรู้ให้กับผู้เรียนได้รับทราบมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นต้องเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าทำไมเราต้องศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปครับ ค่ะ วิชาประวัติศาสตร์ยุโรปนะคะเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับทวีปยุโรปนะคะ ซึ่งมีพัฒนาการที่เป็นรากฐานของสังคมยุโรปปัจจุบัน และก็มีผลกระทบต่อสังคมอื่นๆ ทุกทวีปของโลก เนื่องจากว่าประวัติศาสตร์ยุโรปแต่ละสมัยมีผลต่อการเคลื่อนนะคะทางการเมือง มีผลต่อการจัดระเบียบโลก และรวมถึงอิทธิพลของประวัติศาสตร์ยุโรปนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 1สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ ด้วยค่ะ เช่นอเมริกา นะคะแล้วก็ทวีปเอเชียของเราด้วยค่ะ ปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในยุคดิจิตอลนะครับที่เราสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย ผมก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยชี้แนะประเด็นนะครับว่า ถ้าหากเราจะติดตามความเป็นไปของยุโรปเพื่อให้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ เราควรจะติดตามข่าวสาร หรือว่าความรู้ในประเด็นใดบ้างครับ ค่ะความเป็นไปเกี่ยวกับประเทศ เกี่ยวกับยุโรปนะคะ มีความสำคัญมากค่ะเพราะเนื่องจากว่า ปัจจุบันนี้นะคะ สหภาพยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มที่เคยประสบความสำเร็จ ในการรวมเป็นสหภาพยุโรปนะคะ ใช้เงินสกุลเดียวกันขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่อังกฤษแยกตัวเองออกจากสหภาพยุโรปนะคะ แล้วก็มีการเลือกตั้งของฝรั่งเศสทิศทางของยุโรปกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป แล้วก็ต้นแบบของการพัฒนายุโรปะคะ่ะ ก็เป็นที่มาที่ไปของการสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญเกี่ยวกับทุกภูมิภาค เช่นเดียวกันค่ะ อยากให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระหว่างยุโรปกับประเทศอื่นๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจเพราะยุโรปเป็นตลาดที่มีความสำคัญต่อประชาคมโลกค่ะ มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับ ในช่วงนี้ผมอยากจะให้ท่านอาจารย์นะครับ แนะนำว่าเราสามารถนำความรู้หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับ ค่ะ การศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปนะคะ จะเกี่ยวข้องกับแนวคิด ค่านิยมนะคะ แล้วก็วิถีชีวิตที่คนไทยและประเทศต่างๆ ในทั่วโลกนะคะ ได้รับอิทธิพลมาสำหรับเราเองนะคะก็ได้รับการติดต่อกับประเทศยุโรปนะคะ เราก็มีการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้านะคะ แล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวต่างๆ การศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปจะทำให้เราเข้าใจความแตกต่างของคนยุโรปและคนไทยนะคะที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ในปัจจุบันค่ะ สำหรับวันนี้นะครับเราได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธีรรัตน์ทิพย์จรัสเมธานะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับ อาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ก็ในส่วนตัวของผมนะครับการศึกษาประวัติศาสตร์ของยุโรปก็อาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของแบบว่า คือสมมุติว่าเราไปมองอดีตสมมติว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 มันเกิดความสูญเสียแล้วก็สูญเสียทรัพยากร แล้วก็สูญเสียบ้านสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียคนอย่างเงี้ยคือ ถ้าเราเอามามองปัจจุบันว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดสงครามโลก ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้ เพราะว่าการที่จะเกิดสงครามโลกเนี่ยยังไงคำว่าสงครามอ่ะมันก็ตามมาซึ่งความสูญเสียอยู่แล้วครับ ก็ทางด้านของยุโรปก็ติดตามในส่วนของสหภาพยุโรปตอนนี้ครับอังกฤษก็ออกจากสหภาพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ว่าแบบยใช่ใช่ครับพวกกลุ่ม UN กลุ่มสหประชาชาติ กลุ่มนาโตแบบกลุ่มพวกไอซิสไอริสกลุ่มอัฟกานิสถานอะไรอย่างนี้ครับอ้าวแล้วแล้วในด้านของพวกภัยพิบัติอะไรอย่างนี้ด้วยฮะ ภัยพิบัติก็ก็ดูแบบว่าพวกทางแถบเอเชีย มาก่อนทางเอเชีย ก็คือน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดอะไรประมาณนี้ครับก็จะมาทางแถบเอเชียใช่ใช่ครับนะครับแล้วเหวินคิดว่าสามารถนำความรู้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆเนี่ยที่มันกำลังมีเหตุการณ์เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองอย่างไรได้บ้างก็หลักๆเลยถ้านำมาใช้ประโยชน์ก็คือความสามัคคีของอย่างอย่างเช่นสึนามิที่ญี่ปุ่นก็คือจะเอาพวกแบบว่า ความสามัคคีอย่างเช่นแบบว่าแจกอาหารแบบว่าของผู้ประสบภัยอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าต่อแถวกันจะต้องแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่แบบแย่งกันแบบนั่นครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแย่งกันบ่อยๆเดี๋ยวอาหารจะไม่ถึงครับ เพราะว่าบางคนก็เอาไปเยอะบางคนก็ได้น้อย ถ้าสมมติว่าคนไม่มีแรงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือไปเอาไปแย่งอาหารไป อย่างนี้ก็ไม่ไหวก็อดตายครับก็จะในส่วนของเรื่องของความสามัคคีมากกว่า ความแบ่งปันอะไรประมาณนี้ครับ ก็อยากจะเสนอแนะแบบว่าเออคือรักกันให้มากๆนะครับ ก็คนไทยกันคนไทยด้วยกันก็รักกันให้มากๆนะครับ ก็ทำให้เหมือนแบบว่าสมัยก่อนที่แบบมีสงครามอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนสามัคคีกัน ทุกคนแบบร่วมมือร่วมใจกันแบบเพื่อที่จะปกป้องประเทศชาตินะครับ ก็อยากจะให้ตอนนี้คือแบบว่าแต่ละคนสังคมก็ไม่ค่อยจะรักกัน ก็มีแบบทะเลาะกันบ้าง มีแบบใจลงใจร้อนอะไรอย่างนี้บ้าง ก็อยากจะให้รักกันครับ อย่างอย่างประวัติศาสตร์ยุโรป จ้องตอนนี้เขาจ้องกันอย่างเช่นเกาหลีเหนือกับอเมริกาอย่างเงี้ยเขาจ้องที่จะถล่มกันอย่างประเทศนี้กับประเทศนี้ไม่ถูกกันเนี่ยคุณมีความคิดเห็นตรงนี้อย่างไรบ้างก็ผมมีความคิดเห็นก็ผมผมก็ไม่ไปก็เอาเอาทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันว่าแบบเออความคิดเห็นแบบว่าน่าจะแบบว่าคุยกันคือการเจรจาจามันก็ดีที่สุดนะครับคือถ้าจะไปเบ่งใส่กันไปเฮ้ยคนนั้นใหญ่กว่าคนนี้ใหญ่กว่า อย่างนี้มันก็แก้ปัญหาไม่ได้ ซึ่ง ซึ่งถ้าแก้ปัญหาไม่ได้นะครับก็จะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็คือ เกิดสงครามโลกกันเกิดขึ้น เพราะว่าถ้าเกิดสงครามโลกกันเกิดขึ้นก็ผมคิดว่าไม่น่าจะสู้กันแค่อาวุธแบบปกติครับ น่าจะใช้แบบนิวเคลียร์ใช่ใช่ครับ ก็อยากจะให้คุยกันอยากจะให้เจรจากันดีๆอะไรอย่างนี้ครับ